เครื่องรดน้ำ อัตโนมัติ แนะนำอุปกรณ์ อุปกรณ์ที่เราใช้ เราจะใช้บอร์ดทดลอง Arduino Uno R3 บอร์ดทดลอง Prototype Protoboard เราจะใช้ทรานซิสเตอร์เบอร์ 2N5551 แบบ NPN ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดปั๊มน้ำ รีสิสเตอร์แบบ 20 โอห์ม ปั๊มน้ำ สำหรับใช้รดน้ำต้นไม้ จะใช้ขนาด 5 โวลต์ขนาดเล็ก Soil Moisture Sensor เป็นเซนเซอร์สำหรับวัดความชื้นในดิน สายไฟ สำหรับต่อวงจร แบบปลายเป็นตัวเมียและตัวผู้ สายไฟ สำหรับต่อวงจรแบบปลายตัวผู้และตัวผู้ สายยางสำหรับต่อปั๊มน้ำรดน้ำและต้นไม้พร้อมกระถางทดลอง ในโครงการนี้จะเป็นการใช้งานซอย Moisture Sensor การใช้งานซอย Moisture Sensor จะมีหลักการทำงานคือ จะต้องนำแท่งอิเล็กโทรด ปักลงไปในดินที่ต้องการวัดความชื้น และจะสามารถวัดค่าความชื้นของดินได้ หลักการเป็นการวัดค่าความต้านทาน ระหว่างแท่งอิเล็กโทรดทั้งสองแท่ง ในกรณีที่อ่านค่าความต้านทานได้น้อย หมายความว่ามีความชื้นในดินมาก หรือดินมีความชุ่มชื้นดี เหมาะสำหรับการปลูกพืช หากวัดค่าความต้านทานได้มาก หมายความว่าดินมีความแห้งต้องสั่งงานให้ระบบ เปิดน้ำเพื่อรดน้ำ ให้ค่าความชื้นกลับมาอยู่ในปริมาณที่เหมาะสม สำหรับการเจริญเติบโตของพืช การต่อวงจรเครื่องรดน้ำให้เราต่อวงจรเครื่องรดน้ำอัตโนมัติ ตามแผนภาพต่อไปนี้ เนื่องจากโครงงานของเราใช้ปั๊มน้ำขนาดเล็ก จึงสามารถใช้ไฟเลี้ยงจากตัว Arduino โดยตรงได้เลย โดยที่ไม่ต้องอาศัยแรงจ่ายไฟภายนอก แต่ถ้าเราต้องการพัฒนาให้โครงการใช้ปั๊มน้ำที่มีกำลังสูง เราจะต้องต่อไฟเลี้ยงภายนอกเพิ่มเข้ามาในวงจร หลักการทำงานเมื่อต่อวงจรแล้ว Arduino จะรับค่าจากซอย Moisture Sensor เป็นค่าตัวเลขอนาล็อกจากพิน A0 จะมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 1024 และจะนำมาเปรียบเทียบกับค่าที่ตั้งไว้ หากมีความชื้นมาก ค่าก็จะน้อย หากมีความชื้นน้อย ค่าก็จะมาก หากได้ค่ามาก แสดงว่าความชื้นน้อย ระบบ จะส่งสัญญาณดิจิทัลไปที่ขาพิน2และส่งสัญญาณไฮไปยังอุปกรณ์ทรานซิสเตอร์ทำหน้าที่เป็นสวิตช์ปิดเปิดปั๊มน้ำขนาดเล็ก และให้ทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ เมื่อปั๊มน้ำรดน้ำตามเวลาที่ตั้งไว้ ระบบจะมีการพักรอตามเวลาที่กำหนด และเริ่มการตรวจจับความชื้นใหม่ จนกว่าความชื้นจะมีค่าเหมาะสมตามที่ผู้พัฒนาได้ตั้งค่าไว้ เมื่อเราต่ออุปกรณ์เสร็จให้เราเขียนโค้ดลงใน Sketch ของ Arduino IDE ดังโค้ดต่อไปนี้ อธิบายโค้ดบรรทัดแรก define water pin 2 คือการตั้งค่า สั่งการทำงานของมอเตอร์ define r e s o i pin A0 คือการตั้งค่าขาส่งข้อมูลความชื้นที่รับมาจาก soil moisture sensor define max brightness 500 คือการตั้งค่าความชื้นที่ปั๊มมอเตอร์จะทำงานหรือดินแห้ง สามารถตั้งค่าได้ระหว่าง 0 ถึง1024 ค่าตัวเลขที่สูง แสดงถึงความชื้นน้อยหรือแห้ง จะมีความต้านทานมาก d e f e Water Delay 750 เป็นการตั้งเวลาการทำงานของปั๊มตอนรดน้ำมีหน่วยเป็นมิลลิวินาที ตัวเลข 750 แสดงว่า จะมีการรดน้ำอยู่ที่ เศษ3ส่วน4วินาที d e f e Water Post Delay 5000 เป็นการตั้งเวลาหลังจากรดน้ำ ให้รอเวลาก่อนที่จะเริ่มตรวจสอบค่าความชื้นรอบต่อไป ในโค้ด จะมีโค้ดที่น่าสนใจ เช่น การตรวจจับค่าความชื้นจากเซนเซอร์ และแสดงผลการตรวจจับผ่านเรียลมอนิเตอร์และกลุ่มโค้ดที่สั่งตรวจสอบค่าความชื้น ถ้าดินแห้ง ให้สั่งรดน้ำในระยะเวลา 13.4 วินาที หรือ 750 มิลลิเซกันรออีก 5 วินาที เพื่อตรวจสอบอีกครั้งว่าชุ่มชื้นพอหรือไม่ ให้วนลูป ตรวจสอบความชุ่มชื้นและรดน้ำ จนกว่าค่าความชื้นจะเพียงพอ